าดูโจทย์ข้อ4นะครับ o n นตปี 60ครับเออมาอ่านโจทย์กันนะครับ โจทย์กล่าวไว้ว่าจากสถานีขนส่งมีรถโดยสารนะครับ ไปตลาดสดนี่นะครับไปตลาดสดออกทุก 25 นาที ถ้าไปโรงพยาบาลนะครับคันที่ไปโรงพยาบาลออกทุก 40 นาที รถโดยสารทั้งสองสายออกเที่ยวแรกพร้อมกันคือ 6 นาฬิกาตรงนะครับคำถามอยู่ตรงนี้ครับ รถทั้งสองคัน สองเส้นทางนะครับ จะออกจากขนส่งเนี่ยพร้อมกันอีกครั้งคือเวลาในข้อใด เราเจอโจทย์ลักษณะนี้นะครับ จะมีคำว่าพร้อมๆกันในครั้งถัดไปนะครับวนมาพร้อมกันอีกทีเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะครับ โจทย์ลักษณะนี้เป็นการประยุกต์ใช้คอรนอแน่นอนนะครับประยุกต์นะครับใช้ การหาคอรนอแล้วคอรนอคืออะไร คอรนอคือพระหุคูณร่วมน้อยนะครับ พูดง่ายๆก็คือหาจำนวนที่ยี่สิบห้าและสสี่ิบนะครับจำนวนที่น้อยที่สุดเลยที่สองจำนวนนี้หารแล้วลงตัวนะครับ มามาดูวิธีคิด วิธีคิดข้อนี้นะครับ เริ่มต้นเลยเราหาคอรนอเลยนะครับ จะได้ไม่เสียเวลา หาคอรนอของ 25 และ 40 วิธีที่ง่ายที่สุดและคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับ ก็คือการตั้งหารสั้นได้เลยมา25นะครับ แล้วก็40เป็นตัวตั้งนะครับ คราวนี้หาจำนวนที่หารได้ทั้ง2ตัวนะครับง่ายมากเลยนะครับ ลงท้ายด้วย5กับ0เนี่ยเลข5หารลงตัวแน่นอน25หารด้วย5นะครับ ได้5 5 5 25 อีกตัวหนึ่ง40 นะครับ5คูณ8ได้ 40เสร็จแล้ว 5 กับ 8 เนี่ย ไม่มีตัวไหนมาหาได้แล้วนะโอเค แล้วก็หยุดแค่นี้คราวนี้หาคอรนอเอาตรงไหนมาบ้างนะครับ ก็คือเอาตรงนี้เอาตัวด้านหน้าครับ คือ เอามาหมดเลยนะครับ เอามาทำอะไรกันนำมาคูณกันนะครับคอรนอของ 25 และ 40 นะครับ ก็คือเอา5คูณ5แล้วก็คูณ8นะครับ คูณเสร็จแล้วเราจะได้เท่ากับ 200 นั่นเองนะครับคราวนี้พอเราได้คอรนอแล้วนะครับ เอามาทำอะไรต่อ มาดูความหมายของข้อนี้นะครับ แสดงว่าอีกรถสองคัน นี่นะครับ อีกยี่ เอาไว้ที่สิบอีกสองร้อยนาที อีกสองร้อยนาทีเนี่ยลดทั้งสองเส้นทางนะครับลดทั้งสองสายแล้วกันนะครับเห็นง่าย ๆ จะออกจากสถานีพร้อมกันอีกครั้ง จะออกพร้อมกัน แล้วอีกสองร้อยนาทีเนี่ยดูดูยากไปหน่อยนะครับ เรามาทำให้เป็นชั่วโมงดีกว่า สองร้อยนาที หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีถูกไหมครับ ถ้าสามชั่วโมงก็จะมีร้อยแปดสิบนาที สามชั่วโมงได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับ แสดงว่าจะเหลือนาทีมาอีกยี่สิบนาทีนะแบบนี้ อันนี้เรามาดูนะครับ ดูไทม์ไลน์ปึ๊บอ่ะสมมุติว่านี่เส้นเวลานะครับ รอบแรกนะครับออก หกโมงหกโมงตรงนะครับ อีกหนึ่งชั่วโมงถัดมา เป็นเวลาเท่าไหร่ครับ อีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาก็จะเป็นเจ็ดโมงถูกไหมครับ นี่มาแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น เท่าไหร่ครับแปดโมงตรงนะครับ นี่ก็อีกหนึ่งชั่วโมงไปอีกครับพยาบไปอีก อีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นเก้าโมงตรงนะครับ อ๋อเป็นผิดนะครับหนึ่งชั่วโมงตอนนี้มาครบแล้วสามชั่วโมงเราเหลือ เศษอีกยี่สิบนาทีนะครับ แสดงว่าอีกยี่สิบนาทีก็จะเป็นเวลา เท่าไหร่ครับ จากเก้านาฬิกาก็จะเป็นเก้านาฬิกายี่สิบนาทีนะครับ เราได้คำตอบแล้วนะครับเราไปดูในช้อยนะครับว่าอยู่ข้อไหนข้อนี้อยู่ที่ช้อยข้อที่สามนะครับ ตอบได้เลย